ดีครับวันนี้เราก็จะมารีวิวการกินมาม่าเผ็ดแบบใหม่นะครับนี่โดยใส่เนยครับ เป็นไง เดี๋ยวไปดูกัน ครับ หลังจากใส่เครื่องปรุงอะไรเรียบร้อยนะครับ แล้วก็ใส่เนยลงไป ใส่เนยเสร็จเราก็คนให้มันเข้าเลยครับ กลิ่นยำหอมครับรสชาติคล้ายคล้ายคีสแต่ไม่ค่อยเหมือนรับผมว่าอร่อยดี ความเผ็ดก็ลดลงนะโดยรวมก็ผมว่าถ้าคนแบบ ไม่ค่อยอยากกินที่มันเผ็ดมาก กินเนี้ยกำลังโอเคครับ ใส่ใส่เนยลงไปอร่อยเลย